สวัสดีค่ะ พี่เมย์จากช่องเมชินีแฮนด์เมดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ พี่จะสาธิตวิธีการเชื่อมต่อของมนิดวงกลมนะคะ ลองเลือกดูว่าเราชอบแบบไหนนะคะ เงื่อนไขนะคะ อย่างที่หนึ่งถ้าจะลองก็คือต้องป้อนไหมเข้าไปในมนิดก่อนนะคะ อันที่สองนะคะ มนิดต้องเป็นมนิดวงกลมนะคะ แล้วจัดอย่าให้งานบิดนี่นะคะ งานต้องเรียงแบบนี้นี่นะคะ มาดูวิธีที่หนึ่ง วิธีที่หนึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะ ลองดูนะ อันนี้วิธีที่หนึ่งนะคะ ตอนที่เราถักนะคะ ถ้าเราจะเริ่มถักโดยการถักนิดกับเพอสลับกันนะคะ เราแทนแบบนี้ แล้วเรารวบสองเลยค่ะ รวบทั้งไหม เริ่มต้นแล้วก็ไหมที่ไหมสั้นไหมยาวเข้าไว้ในมือเรานะคะ เรานิดเลยนิดพร้อมกัน ห่วงที่หนึ่งนี่นะ แล้วพอห่วงที่สองเราจะถักเพอเราปล่อยไอ้เส้นสั้น นะคะ ปล่อยเส้นสั้น เอาเส้นยาวใส่ในมือ แล้วเราถักเพอแล้วเราก็ถักนิด ถักนิดถักเพอของเราไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูตรงจุดเชื่อมนะคะจุดเชื่อมมันจะเชื่อมต่อกันตรงนี้นะคะ แล้วก็ไม่ต้องมาเก็บ ไม่ต้องมาเก็บตัวงานตัวเศษตรงนี้ตรงริมทีหลัง ตัวเศษนี้เราก็เก็บซ่อนด้านในได้เลย นะคะ ตรงจุดเชื่อมต่อมันจะเสมอกัน อันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวมาดูวิธีที่สองนะคะ วิธีที่สองนะคะที่จะเชื่อมต่อมนิดวงกลมเวลาเราถักนะคะ ตรงนี้นะคะ ห่วงที่อยู่ตรงใต้ไม้เนี่ยค่ะห่วงใต้ไม้ตรงนี้นะ ดึงห่วงตัวนี้ออกมา พอดึงห่วงตรงนี้ออกมาเสร็จแล้วนะคะ เราบิด บิดห่วงนี้บิดแบบนี้นะคะ บิดเสร็จแล้วเอาใส่ไว้ที่ไม้ซ้าย พอใส่ไม้ซ้ายเสร็จแล้วเราเริ่มถัก ลายลูกฟูกนะคะ ตรงนี้เราถักสองห่วงพร้อมกันค่ะ เคลียสองต๊อก เราจะได้ห่วงแรก นี้นะคะ ห่วงที่สอง ถักเพลเราปกติ อันนี้ถักนิด ย้อนกลับไปดูงานตรงเราเชื่อมค่ะ นี่นะคะ จุดที่เราเริ่มต้นคือตรงนี้ งานเราจะเชื่อมต่อกันนะคะ ส่วนเส้นตรงนี้ เส้นที่เป็นเส้นเล็ก เราเก็บทีหลังได้ลายมันก็จะเชื่อมกันแบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูวิธีที่สามนะคะ อันนี้เป็นวิธีที่สองลองเลือกดูนะว่าเรา ต่อไปเป็นการเชื่อมต่อแมนิดวงกลมแบบที่สามนะคะ ถ้าจะเชื่อมต่อแบบที่สามถ้าเรานับจำนวนวงกลมเราทั้งหมด นะคะ สมมติว่าเราจะขึ้นแปดสิบ เพื่อให้ลายเราลงตัวคือ นิด กับเพอถ้าใช้วิธีนี้ต้องขึ้นมาแปดสิบเอ็ดนะคะแล้วห่วงมันจะหายไปหนึ่งห่วง หายไปหนึ่งห่วงเสร็จแล้วมันจะได้แปดสิบพอดีนะคะ เริ่มนะ เราย้ายจากไม้ซ้ายค่ะ มาไว้ไม้ขวานะคะ เอาเส้นยาวใส่ในมือ นี่นะคะ ย้ายซ้ายมาไว้ขวา แล้วบายออฟค่ะบายออฟคือปิดงาน ดึงขวาตรงนี้ ห่วงแรกนี้นะคะ วนไปทับห่วงซ้ายแบบนี้ นี่นะคะ แล้วเราก็ถัก ถักนิดถักเพอของเราไปปกติ นิด เพอ ถักลายลูกฟูกเราไปปกติค่ะ ตรงนี้มันจะเกี่ยวขึ้นมา แล้วลายมันจะไม่สะดุด เห็นไหมคะ แล้วตอนท้ายสุดงานมันจะวนกลับมาเพื่อปิดตรงนี้นะคะ อันนี้เป็นวิธีที่สาม นะคะ เดี๋ยวมาดูอีกวิธีค่ะเรามาดูวิธีที่สี่นะคะ เชื่อมต่อ ไม้นิดวงกลมนะคะ วิธีที่สี่มันจะปลดห่วงซ้ายนี่ออกก่อนหนึ่งห่วงทิ้งไว้อย่างนี้นะคะแล้วเส้นยาวไว้ในมือนะคะ เลื่อนจากห่วงขวาห่วงแรกมาไว้ห่วงซ้าย นี่นะ พอเลื่อนห่วงขวามาไว้ห่วงซ้ายเสร็จแล้ว ช้อนจากไม้ซ้าย ขึ้นมาไว้ไม้ขวา มันจะบิดกันนะคะ นี่ ก่อนที่จะช้อนตรงนี้เราจะเริ่มมาร์กเกอร์ตรงนี้นะคะ จุดแรก นะคะแล้วเราก็ถักไป ถักนิดถักเพลเราปกติไปค่ะ นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อ งานตรงนี้มันก็จะไม่สะดุด มันก็จะไปต่อได้ เวลาเราถัก รงนี้ก็จะไม่กลางออกมากนะคะ อันนี้สี่วิธี วิธีสุดท้ายวิธีที่ห้า เดี๋ยวมาดูนะคะ วิธีสุดท้ายวิธีที่ห้าในการเชื่อมต่อนะคะส่วนมากส่วนมากแล้วถ้าเป็นมือใหม่ที่ถักจะถักวิธีนี้ ก็คือถักไปเลย แบบนี้ค่ะ อันนี้ก็ถักนิด อันนี้ก็ถักเพอ วิธีนี้นะคะ ข้อเสียของมัน ถ้าถ้าจำนวนห่วงเราน้อย แล้วเราเป็นคนที่ถักแล้วดึงเนี่ยตรงเนี้ย มันจะห่างนะคะ แต่ถ้าถักวิธีนี้จนชินวิธีนี้ง่ายที่สุดนะคะ เวลามันจะเชื่อมต่อนะถ้าเราถักวิธีนี้เนี่ย ให้สังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะไม่เชื่อมต่อเห็นไหมคะถ้ามันไม่เชื่อมต่อตอนที่เราจะปิดงานเราต้องใช้วิธีเย็บค่ะ นี่นะคะ พอตอนที่งานเราถักได้เยอะๆเราจะเย็บติด นี่นะคะ ตรงนี้มันจะมันจะไม่เชื่อมต่อเห็นไหมคะ มันจะแหว่งออกไป เราก็เย็บจุดนี้นะคะ เข้ากับจุดที่หนึ่ง เนี่ยค่ะ พอเย็บมาแบบนี้ แล้วเราก็แทงเข้าไปตรงกลาง งานมันก็จะเชื่อม ตรงนี้เราก็เก็บเศษได้นะคะมันมันก็จะเชื่อมเหมือนกัน วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด นะคะ ก็ลองดูว่าคุณชอบวิธีไหน นะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะเมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ